สวัสดีนะครับวันนี้นะครับ เรานะครับ ดิฉันคนเดิมนะครับคุณม้าอ่อนนภานะครับวันนี้มากับคุณนัชนนท์นะคะ วันนี้จะมาจัดรายการแต่งหน้าผู้ชายอย่างไรให้ดูดีนะคะ วันนี้โดยแขกรับเชิญของเรานี่หน้าเห็บหน่อยนะคะ ดิฉันก็จะมาแต่งหน้านะคะ ให้แบบว่าทำยังไงให้ผู้ชายคนนี้ดูดีขึ้นมานะคะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะ วันนี้มีนี่ค่ะจากธรรมชาตินะคะ พื้นดินค่ะ เราจะใช้ดินแต่งหน้านะครับวันนี้คิดว่าคุณนนท์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ดีครับแต่งหน้าแต่งหน้าแบบธรรมชาตินะครับความรู้สึกอีกแบบอีกแบบครับ อ่าค่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้านะคะดิฉันคิดว่าได้เวลาแล้วที่ดิฉันจะมาแต่งหน้าให้กับคุณนนท์นะคะเอาเป็นว่าคุณนนท์พร้อมอย่างคะตอนนี้พร้อมนะครับในเมื่อคุณนนท์พร้อมแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะคะสำหรับดินที่เราจะใช้แต่งหน้านะคะ อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ เป็นดินนะคะแบบเหนียวผสมดินร่วนนะคะ เกิดจากธรรมชาตินะครับสารอินทรีย์จากธรรมชาติเกิดจากใบไม้ใบตอกหล่นลงมานะคะเกิดการย่อยสลายนะคะ กลายเป็นดินชั้นดีสำหรับไว้แต่งหน้านะคะ ว่าไปแล้วฉันก็ขอลูกขึ้นมาเลยนะคุณคุณนนท์ตอนนี้พร้อมหรือยังคะรอดอหนักกว่านี้ค่ะคุณนนท์อย่าลืมนะคะ เอาละค่ะคุณนนท์สำหรับตรงแรกที่เราจะทานะคะ ก็คือทีโซนนะคะ โอเคนะครับทีโซนนะครับผมทีโซนนะคุณนนทีโซนนี่คือตรงหน้าผากและกลางจมูกตรงตรงมีน้ำมันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรแต่งตรงนี้ก่อนนะคะ ในเมื่อคุณนนท์สงสัยแล้วเราก็จะแต่งหน้าก่อนนะคะ อุปกรณ์ไม่เยอะค่ะอยู่หน้าสำนักงานคุณก็ใช้ได้เน็กไทนะคะ เอาดินมาแปะๆหน่อยนะครับผมแปะก่อนคุณนนขาเหยียบหน้ามาใกล้ๆเตียนเลยค่ะคุณนนท์หลับตาขลับตาดินเข้าตานะคะ ตรงแรกแต่งตรงทีโซนก่อนนะคะ คุณนนรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้หน้ารู้สึกกระชับ เห็นได้ชัดนะคะว่าสารอินทรีย์จากธรรมชาติที่ช่วยให้หน้ากระชับขึ้นนะคะอ่านะคะ ตรงนี้ต่อไปจะเป็นด้านแก้มนะคะ ตรงแก้มนี้จะเป็นมีปุ่มน้ำมันน้อยลงมาหน่อยนะคะทำให้ต้องเราต้องแต่งทีหลัง โดยการรองพื้นแบบแรกควรรองตรงทีโซนก่อนนะคะ แต่งหน้าค่ะแต่งหน้า ได้ชัดนะว่าตอนนี้ในแบบเรานะคะเริ่มขาวสว่างใสขึ้นมาแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นดินเหนียวผสมดินร่วนต่อไปเราจะใช้ดินร่วนอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาดินร่วนก่อนนะคะ สักครู่ค่ะกล้องตามมาเลยค่ะกล้องอาละค่ะ ตอนนี้ได้ดินร่วนนะคะมาแล้วนะคะ คุณนนท์คิดยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากแต่งหน้ารองพื้นแล้วเป็นอันดับแรกค่ะ รอขึ้นรอขึ้น รู้สึกดีขึ้นนะคะ จากปากเจ้าของคนแต่งเองเลยค่ะ รู้สึกว่าดีขึ้นยังเห็นได้ชัดนะคะ เอาละค่ะ จะว่าไปแล้วเดียนขออนุญาตเลยนะคะคุณนนท์อ่านะคะคุณนนท์พร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ เอาออกก่อนเลยเยอะไปก็ไม่ดี เป็นเพื่อนกันมากี่ปีเดี๋ยวก็จะตรงนี้แหละค่ะอ่านะคะ ปกรณ์ชนะที่เดิมค่ะ เน็กไทนะคะ เน็กไทนี้นะคะขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนอาจารย์ประกาศสิ์สอนแก้วนะคะ หยิบมาโดย ไม่ได้ขออนุญาตนะครับโดยไม่ได้โดยพละการนะคะอาคืณนนท์ค่ะ หยิบหน้ามาใกล้ๆเดียนหน่อยค่ะเดียนไม่อันนี้เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนมีคคุณสมบัตินะคะช่วยให้ใบหน้ากระชับขึ้น หลังจากแต่งหน้าแล้ว ต่อไปแต่งคอ แต่เนื่องจากว่าคอนี้มีน้ำมันน้อยนะคะ มีแต่เหงื่อซะมาก เพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ดินทรายนะคะ เพราะดินทรายนี้เป็นดินหยาบนะคะ ซับน้ำได้ดีที่สุดนะคะ ขนาดทะเลยังมีดินทรายเลยค่ะ เดี๋ยวเดียนหาดินทรายก่อนนะคะ 3คุณประโยชน์จาก 3 ดินนะคะ ดินแรกคือดินเหนียวผสมดินร่วน ดินที่ 2คือดินร่วน และดินที่ 3 ดินทรายค่ะ สวยงามมากค่ะคุณนนท์ค่ะคุณนนท์พูดไม่ออกเลยแต่ค่ะตอนนี้พูดอะไรบ้างหน่อยก็ได้ค่ะรู้ว่าดินเหียครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้านะคะเดียนขออนุญาต คุณนนท์อย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะเหมือนไม่เต็มใจเลยนะคะมาแต่งเล้กลับไปบ้านนะครับอ่าคอคุณนนท์คอคุณนนท์รู้สึกยังไงบ้างคะคุณเซียวทราบทราบครับรู้สึกหยาบคอไหมคะตอนนี้หยาบนิดนึงต้องไปอาบน้ำโอเคค่ะ กล้องค่ะโพสไปที่หน้าคุณนนท์นะคะจะเห็นได้ชัดว่าหน้าคุณนนท์นะคะ เริ่มขาวเนียนใสไร้ รอยสิวนะคะ ไร้รอยแผลเป็นนะคะ ดูจากหน้าเดียนนะคะหน้าเดียนใสขนาดไหน เดียนแต่งเองทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะโอเคค่ะ เพราะฉะนั้นรายการของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมอาจารย์ประกาศสิทธิ์สอนแก้วอุ้ยแต่โทษค่ะ อาจารย์ประกาศสิทธิ์สอนแก้วนะคะ ผู้สนับสนุนเน็กไทในการแต่งหน้านะคะ และอีกคนอาจารย์นิยมนะครับ ผู้สนับสนุนนะฮะปุ๋ยอินทรีย์สำหรับโรยดินในการแต่งหน้านะครับผมและสุดท้ายขาดไม่ได้อาจารย์รุ่งอรุณนะครับ ผมผู้สนับสนุนรถไถนาคูโบต้าไถดินขึ้นมาเกลี่ยตรงนี้นะฮะอะไรเคค่ะ จากนี้ไปนะคะ ดิฉันนางสาวพี่พีนะคะ และคุณนนท์นะคะแขกรับเชิญของเราก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากค่ะ